สวัสดีค่ะ พี่เมย์แนะนำหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้ ถักจากลายทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังสลับกันนะคะ เป็นลายเกลียวสี่นะคะ เวลาเริ่มพี่จะเริ่มตั้งแต่ตรงตรงนี้นะคะ เริ่มตั้งแต่ตรงกลาง ขึ้นแถวแรกเลยจะขึ้นด้วยสิบนะคะ ขยายไปสิบกลายเป็นยี่สิบเป็นสามสิบแล้วก็จบด้วยหกสิบนะคะ แล้วก็แบ่งออกมาเป็นทั้งหมดนะคะทั้งหมดได้แฉกหน้าตาแบบนี้ นะคะ แล้วก็เราก็ขึ้นลาย เวลาเราถักลายลายมันจะเยื้องกันนะคะ โดยที่หนึ่งช่วงลายมันจะประกอบด้วยหกหลักนะคะ จะเป็นจะเป็นตัวเกี่ยวหน้าสี่เกี่ยวหลังสอง เพราะฉะนั้นจำนวนรวมจะต้องหารด้วยหกลงตัวนะคะหกสิบหารด้วยหกพี่ได้ออกมาทั้งหมดสิบแฉก ถ้าคุณจะถักเป็นหมวกเด็กนะคะ ใบเล็กกว่านี้ตรงนี้จะขึ้นด้วยแปดนะคะแปดคูณสองเป็นสิบหกแปดคูณสามยี่บสี่นะคะแปดคูณสี่ อืม แล้ว แปดคูณหกมันจะได้ สี่สิบแปดแล้ว มันจะ หารแปดลงตัวไอหารหกลงตัว นะคะเงื่อนไขของ ของ หมวก ใบนี้ นะคะ จำนวน ห่วง ตอนที่ คุณ เพิ่ม จะต้องหาร หก ลงตัว ไม่งั้น ลาย จะ ไม่ ลง นะคะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ตรงนี้ ของ พี่นะคะ ได้ เจ็ดนิ้ว ครึ่ง ความสูง ของ หมวกเก้านิ้ว ก่อน ถัก ขอบ นะคะ ขอบ ก็ ตาม ชอบ ตัวนี้ ที่ พี่ ถัก ก็สี่แถว นะคะ ยืดหยุ่นค่ะใส่อุ่นสบายนะคะ ลายสวยนะคะดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมสี่พายนะคะ เป็นของยี่ห้ออีเกิลนะคะ เวลาถักจะถักสองเส้นคู่ ปริมาณที่ใช้ก็ม้วนละหนึ่งร้อยกรัมนะคะ ถ้าเป็นไหมสี่พายตรงนี้ค่ะ มันจะมีบอกไว้นี่นะคะ เข็มโคเชพี่ใช้เป็นเข็มหัวใหญ่นะคะ ขนาดของหัวมันจะมีเขียนไว้ที่ด้ามนะคะ 5.0 mm นะคะ เข็มหัว 5มิลค่ะ ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นยี่ห้อไหนนะคะ เอาที่เราจับสะดวกมือนะคะ แล้วก็ที่หาซื้อได้ เข็มมันหัวมันจะใหญ่กว่าเข็มทองสองหัวนะคะ เวลาถักสองเส้นคู่งานออกมามันจะไม่แน่นนุ่มฟูถักสบายค่ะ เข็มสอดนะคะ แล้วก็กันไกค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ เราจะเริ่มงานโดยการถักสองเส้นคู่นะคะ เป็นไหมพรมสี่พายนะคะ หัวเข็มเป็นหัวเข็มใหญ่นะคะ หัวขนาดห้ามิลนะคะ เริ่มนะคะพี่จะเริ่มต้นโดยการที่ถักสิบหลักลงไปในวงกลมนี้นะคะ เราคล้องไหมเป็นวงกลมค่ะนี่นะคะ ลายที่เราจะถักเป็นลายทีนะคะ เวลาเราถักลายทีนะคะ หลักที่หนึ่งเราจะขึ้นด้วยโซ่สองนี่นะคะ ถ้าเรานับโซ่สอง ตัวนี้เป็นหลักที่หนึ่งของลายทีนะคะ เราจะเริ่มทั้งหมดสิบหลัก เพราะฉะนั้นเราต้องถักลายทีหรือพอคอนะคะ ลงไปในนี้อีกเก้านับรวมกับหลักนี้ด้วยจะเป็นสิบอันนี้นับหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะ พอคอถักแบบนี้ นะ ขึ้นมาแล้วรวบค่ะ สองแล้วนะหลักที่สามค่ะ ที่สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เวลาเราถักเอาตัวด้ามตรงนี้ช่วยในการถักโซ่นะคะ เก้า หลักที่สิบค่ะ พันหัวเข็มลงไปแล้วเราดึง พอดึงเสร็จแล้วนะคะ เอาห่วงขึ้นมา แล้วรวบ รวบเสร็จแล้วนะคะ ปิดงาน ตรงโซ่สอง แทงแล้วดึงผ่านค่ะ พอดึงผ่านเสร็จแล้ว ขึ้นโซ่สอง เป็นฐานแรกของพอคอหลักถัดแถวถัดไปขึ้นรอไว้ก่อนนะคะ ตรงนี้เราก็จะเก็บ เวลาเราถักมันจะได้ไม่เกะกะมือเรานะคะไหมเป็นไหมพรมสี่พาย เพราะฉะนั้น มันจะมีความฝืดในตัวมันเองนะคะ ตรงนี้ เวลาเราล็อกเนี่ยค่ะ เวลาเราเก็บไหมตรงนี้เราไม่ต้องล็อกก็ได้ ถ้าเป็นไหมพรม แต่ถ้าเป็นไหมอย่างอื่นที่เป็นไหมลื่นๆเราต้องล็อกนะคะรูดเพิ่มก็ได้นะคะ ถ้าต้องการให้ตรงนี้ชิดอะคะ่ะ งานทั้งหมดจะมีสิบหลักนะคะ มีโซ่หนึ่งหลัก แล้วก็พอคอเก้าหลักรวมกันเป็นสิบค่ะ ต่อไปนะคะ แถวที่สอง แถวที่สองเราจะเพิ่มหลักจากสิบหลักของแถวที่หนึ่งนะคะ กลายเป็นยี่สิบโซ่สอง ถือเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ ลายที่เราจะถักแถวนี้คือทีเกี่ยวหน้า พันหัวเข็มนะคะ หลักแรกลงมาตรงตรงหลักตรงโซ่ตรงนี้ค่ะ เกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะ ขึ้นมาสองแล้วรวบโซ่เป็นหลักที่หนึ่ง ตรงนี้ถือเป็นหลักที่สอง ดูหลักที่สองนะคะ หลักก็คือตัวนี้นะคะนะคะเราจะถักคีเกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักเดิมค่ะ ขึ้นมาแบบนี้นะดึงขึ้นนิดนึงนะคะ จะได้จะได้งานจะได้นุ่มนะคะลงที่เดิมค่ะคีเกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักเดิม ทุกหลักนะคะ สิบคูณสองเราจะได้ยี่สิบค่ะ เกี่ยวหน้าลงไปที่หลักเดิมนะคะ นะคะ งานจะเป็นแบบนี้ เกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักเดิม หลักถัดไปนะคะ เห็นนะนี่นะคะ เกี่ยวหน้าสองครั้งค่ะ ที่หลักเดิม นี่นะคะ หนึ่งหลักจะมีสองถักวนรอบนะคะ เราจะได้ทั้งหมดยี่ปิดงานแถวที่สองนะคะ นับจำนวนหลักทั้งหมดนะคะเราจะได้สิบคู่ สิบคูณสองเราจะได้ยี่สิบหลักนะคะ แถวที่สองจะเป็นการถักทีเกี่ยวหน้าทั้งหมดนะคะ ปิดงานนะคะ ถ้าตรงนี้เริ่มจากโซ่สองแล้วถักเป็นทีเกี่ยวหน้า เวลาปิดงานเราจะปิดอย่างนี้นะคะ แทงจากข้างหลังมา แล้วรวบ แล้วโซ่สองตรงนี้มันจะกลายเป็นทีเกี่ยวหน้านะคะ ไปนะคะ แถวที่สามค่ะ แถวที่สามเราจะเพิ่มตรงนี้ เป็นทั้งหมดสามสิบนะคะ โดยที่หลักที่หนึ่งนะคะ มันจะมีตัวอย่างนี้นะคะ ตัวคู่นี้ นะ จากสองจะกลายเป็นสามนะคะ ขาแรกขึ้นโซ่สองขาที่สองตรงนี้ นะคะ ถักทีเกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักเดิมค่ะ มันจะขยายจากสองหลักเป็นสามหลักนะคะ นี่นะคะ อ่า คู่นี้ คู่นี้นะคะ ขาแรกค่ะ ขาที่หนึ่ง ขาที่หนึ่งถักทีเกี่ยวหน้าอย่างเดียว อันเดียว นี่นะคะ หลักเดียวนะคะ อันที่สองตรงนี้ ถักทีเกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักเดิมค่ะ ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะ งานจะได้นุ่ม นี่นะ ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะขยายจากสองกลายเป็นสามทำทีละคู่นะคะ ต่อไปคู่นี้ ถักทีเกี่ยวหน้าหนึ่งครั้ง ขานี้ ทีเกี่ยวหน้าสองครั้ง หนึ่งสองหนึ่งสองสลับกันไปนะคะ เนี่ยค่ะ จะขยายเป็นสาม ไปตรงนี้นะคู่นี้ ขาแรก ทีเกี่ยวหน้า อันเดียว ขาที่สอง ทีเกี่ยวหน้า สองครั้งลงไปที่หลักเดิม ดึงขึ้นมานะคะ งานจะได้สวย ๆ นะคะ ถักวนมานะคะ จนถึงตรงนี้ แถวที่สามนะคะ เราจะได้ทั้งหมดสามสิบหลักนะคะ สิบคูณสามได้สามสิบ ปิดงานนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวหน้า เพราะฉะนั้นเวลาปิด ปิดแทงจากข้างหลังมาค่ะ แล้วล็อกตรงนี้มันจะกลายเป็นเกี่ยวหน้านะคะ ไปนะคะ แถวที่สี่ เราจะเริ่มขึ้นลายแล้วนะคะ ลายที่เราต้องการก็คือ เกี่ยวหลังสอง เกี่ยวหน้าสี่ เราจะเริ่มจากหลังก่อน ทุกทุกหลักนะคะ ทุกๆหลักต่อไปนี้ นี่นะคะ ทุก ๆหลักอย่างนี้ มันจะถูกถักสองครั้ง คู่ที่หนึ่งนะคะ โซ่สามเอโซ่สองถือเป็นหลักที่หนึ่ง คู่แรกนะคะ ถักเกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังแบบนี้นะไหมจะไปโผล่ด้านหลังค่ะ ตรงนี้นับหลังสองนะคะ ต่อไปนะ สองหลักนี้นะคะ ถักเกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักเดิม ครั้งที่หนึ่ง เกี่ยวหน้าครั้งที่สอง หลักนี้เหมือนกันค่ะ เกี่ยวหน้า ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง เราบอกว่าหลักที่เราต้องการก็คือเกี่ยวหน้าสี่เกี่ยวหลังสองนะต่อไปเรามาดูนี้เรามาดูสามหลักนี้นะคะ หลักนี้ต้องเป็นเกี่ยวหลังค่ะ หลังสองครั้ง ทุกหลักจะถูกถักสองครั้งนะคะ ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเกี่ยวหลังสองครั้งที่หลักเดิม นี่นะคะ เกี่ยวหลัง สองคู่นี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวหน้า หน้าสองค่ะ นี่นะคะหน้าสอง ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าสอง แล้วเราจะได้งานออกมาคือ หลังสอง หน้าสี่แบบนี้นะคะหลังสองหน้าสี่ในสามหลักเนี่ยค่ะ เวลาดูเวลาทำทำทีละชุดนะคะในสามหลักนี้ตรงนี้จะต้องเป็นเกี่ยวหลังสองอันตรงนี้เป็นเกี่ยวหน้าสอง อันนี้เกี่ยวหน้าสองทำให้ดูอีกครั้งนะคะ แล้วลายเราจะได้มาเป็นหลังสองหน้าสี่ตรงนี้นะ เกี่ยวหลังสองครั้งที่หลักเดิมค่ะ นะคะ ตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวหน้า สองครั้งที่หลักเดิม ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะ งานจะได้สวย ไม่งั้นมันจะฟีบนะคะต่อไปก็ถักวนไปค่ะทีละสามทีละสามหลักแบบนี้ หลังสองหน้าสองหน้าสองนี่นะคะ ทีละสามชุด ทีละสามบนมาจนมาปิดงานที่ชุดสุดท้ายตรงนี้ค่ะ แถวที่สี่นะคะ หน้าตาของงานเราออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้ด้วยฐานสิบ เพราะฉะนั้นพอถึงแถวที่สี่ ถ้าเรานับเป็นชุดนะคะ ชุดของเราก็คืออย่างนี้นะเนี่ยค่ะ ชุดของเราก็คือหลังสองหน้าสี่เราจะได้ทั้งหมดสิบชุดนะคะ ปิดงานนะคะ ปิดงานตอนที่เริ่ม ตรงนี้มันเป็นเกี่ยวหลัง เนี่ยนะคะ คู่มันเป็นเกี่ยวหลัง เวลาปิดงานเราแทงลงไปตรงนี้ แต่ถ้าเป็นเกี่ยวหน้า เราแทงแบบนี้นะตอนปิดงานอันนี้เป็นเกี่ยวหลังนะคะแทงแบบนี้ค่ะ แทงจากจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วดึงค่ะ หลักตรงนี้มันจะกลายเป็นเกี่ยวหลังนะคะ ต่อไปนะคะ เราจะเริ่มหมุน นี่นะคะ หลักของเราตอนนี้มันเป็นถ้าดูนะคะ ตรงนี้เป็นหน้า นี่นะคะ หน้าหนึ่ง หน้าสอง หน้าสาม หน้าสี่ เวลาเราหมุนนะคะ อันที่สี่จะมาอยู่ตรงนี้ นับย้อนนะคะ สี่สามสอง หนึ่ง นี่นะคะ ตรงนี้จะกลายเป็นหลังสองเพราะว่าหลักของเราเป็นหลังสองหน้าสี่นะคะ เพราะฉะนั้นขึ้นโซ่สองเสร็จแล้ว แถวที่ห้าขึ้นโซ่สองเสร็จแล้วถักหลังสอง หลังมันจะมากินขาตรงนี้ไปหนึ่งนะคะ เกี่ยวไปข้างหลังค่ะ มันจะเริ่มเบี่ยงหมุนไปทางซ้ายนะคะ อ่ะพอหลังสองเสร็จตรงนี้ถักหน้าสี่ค่ะ หน้าสี่นะคะ หนึ่ง สอง สาม นี่ค่ะ อันที่สี่มันจะมากินขาข้างหลังไปหนึ่ง เราก็งัดขึ้นมา แพทเทิร์นเราจะเป็น ไอตรงโซ่นี้เดี๋ยวค่อยดูว่า มันจะเป็นหน้าหรือเป็นหลังนะคะ ขึ้นสองไว้ก่อน แล้วเราก็ดู หน้ามันจะเยื้องไปหนึ่ง หลังมันต้องเยื้องตามนะคะ ทีนี้พอหลังตรงนี้มันถูกกินไปหนึ่งนะคะ หลังหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ หลังสองมันจะขึ้นมากินขานี้ แล้วหน้ามันจะเรียงไปนะคะ กลายเป็นหน้าหนึ่ง หน้าสอง หน้าสาม หน้าที่สี่ก็จะมากินอันนี้ต่อนะคะ มันจะเฉียงไปเดี๋ยวพี่ถักให้ดูอีกรอบหนึ่ง ต่อไปเป็นหลังสองนะคะ หลังสองเราก็ถักตรงนี้ก่อน เกี่ยวหลังสองครั้ง หลักที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะ หลังหนึ่ง หลังสองค่ะ นี่นะ หลังมันจะไปกินหน้าไปหนึ่งพอหลังสองเสร็จแล้วหน้านะคะ หน้าสี่ หน้าหนึ่ง หน้าสอง หน้าสาม หน้าสี่มันจะไปกินหลัง เราก็งัดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะงานมันจะหมุน หมุนไปทางซ้าย ถักเยื้องไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ให้ให้เราจำลายเราว่า ลายเราต้องเป็นหลังสองหน้าสี่หลังสองหน้าสี่วนมาค่ะ ปิดงานแถวที่ห้านะคะ งานมันจะถักวนมานะคะ แล้วก็ตัวที่เป็นเกี่ยวหน้ามันก็จะเฉียงมาด้านซ้ายหนึ่งหลัก เกี่ยวหลังก็จะเฉียงมาหนึ่งหลักนะคะ ตรงนี้เป็นเกี่ยวหลังสองเพราะฉะนั้นงานเราเรามาดูว่าโซ่สองตรงนี้มันจะเป็นหน้าหรือเป็นหลัง เราจะรู้ตอนที่เรามาจบแถวนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวหน้า หน้ามันต้องหน้าสี่นะคะหนึ่งสองสาม ห็นไหมคะ มันจะมาจบตรงโซ่สองพอดีเพราะฉะนั้นโซ่สองเป็นหน้าหลักที่สี่ถ้าตรงนี้ถ้าโซ่สองเป็นเกี่ยวหน้า เวลาจบงานเราแทงด้านหลังนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นเกี่ยวหลัง เราแทงจากข้างหน้าไป แบบนี้นะคะ มันถึงจะออกมาเป็นเกี่ยวหน้าอ่ะแถวต่อไปนะคะ ขึ้นโซ่สองลายมันนะคะ ตั้งแต่แถวที่ห้านะคะ แถวที่ห้าเป็นต้นไป มันจะเบี่ยงไปแบบนี้ค่ะ ทีนี้เรามาดูว่าเราจะเบี่ยงยังไงต่อ นะคะดูตรงนี้นะ ดูตรงหน้าเนี่ยค่ะ เวลานับ ตอนนี้นะคะ หนึ่งตอนนี้ตอนนี้นั้นหนึ่งสองสามสี่เป็นแบบนี้ หลักที่หนึ่งเนี่ยค่ะ มันจะเยื้องมา เยื้องมาตรงนี้ นับตรงนี้นะคะ หนึ่งสอง สาม สี่เป็นหน้า เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหลังค่ะ หลังหนึ่ง หลังสอง หลักนี้จะกลายเป็นเกี่ยวหน้า เวลานับนับย้อนแบบนี้นะคะ จะได้ไม่งง เนี่ยค่ะ เป็นเกี่ยวหน้า พอเกี่ยวหน้าเสร็จ ถ้าเราขึ้นอันแรกถูกนะคะอันต่อไปมันจะตามมา อันนี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวหลังสองครั้ง เนี่ยค่ะ หลังมันจะมากินขาตรงข้างหน้าไป แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสี่จำแพทเทิร์นให้ดีนะคะ แพทเทิร์นเป็นหลังสองหน้าสี่นะคะหนึ่งสองนะ่ะสาม อันที่สี่มันจะอยู่ตรงนี้หน้าสี่หน้าสี่ต่อไปก็ต้องเป็นหลัง หลังหลักหนึ่งอยู่ที่ หลังหลักที่สองมันจะมากิน ขานี้ไปขาหนึ่งนะคะพอตรงนี้ถูกกินไปหลักที่หลักที่หนึ่งมันจะมาขึ้นตรงหลักที่สองของแถวที่ผ่านมามันก็จะเป็นหน้าหนึ่ง หน้าสอง หน้าสาม หน้าสี่ มันจะไปกินตรงนี้ไป นี่นะ ไปตรงนี้ก็ต้องเป็นหลังค่ะ หลังหนึ่ง หลังสอง หลังสองหน้าสี่ถักวนไปนะคะ งานมันจะเยื้องออกมาแบบนี้ค่ะ หน้าตาของงานแถวที่หกจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ งานมันจะเบี่ยงออกมา นี่นะคะ เป็นหน้าสี่หลังสอง ทีนี้เรามาดูว่าโซ่ตรงนี้ โซ่สองที่เราเริ่มจะเป็นหน้าหรือเป็นหลัง เราก็มาดูลายตรงที่เราจะจบเนี่ยค่ะ นี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้า หน้าหนึ่ง หน้าสอง ตรงที่เราขึ้นตรงนี้เป็นหน้านะคะ หน้าอันที่สามเวลาถ้าตรงนี้เป็นหน้า จบอย่างนี้นะจบแทงด้านหลัง แทงด้านหลังทะลุมา มันจะกลายเป็นหลักหน้าเห็นไหมคะอ่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สอง ต่อไปเรามาดูนะ วิธีดูมันดูได้ทั้งตัวที่เป็น เป็นทีเกี่ยวหน้า แล้วก็ที่เป็นทีเกี่ยวหลัง ถ้าหลักถัดไป ถ้าเราอยากรู้ว่าต้องถักยังไงต่อ นับย้อนนะคะ นับไปทางซ้าย ตัวทีตรงนี้ทีเกี่ยวหลังมันจะต้องมาเริ่มหลักที่หนึ่งตรงนี้ค่ะ ทีเกี่ยวหลังตัวที่หนึ่งทีเกี่ยวหลังตัวที่สอง เพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะต้องเป็นทีเกี่ยวหน้า เราก็ถักทีเกี่ยวหน้าค่ะ ที่เกีียวหน้าสองตัว ดูลายจำลายเยื้องให้ดีนะคะ นะ ตรงนี้มันก็จะเป็นทีเกีียวหลัง ทีเกีียวหลังตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองมันจะมากินทีเกีียวหน้าไปตัวหนึ่ง นะคะ แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นทีเกีียวหน้า ตัวที่หนึ่ง ทีเกีียวหน้าตัวที่สอง ทีเกี่ยวหน้าตัวที่สามดึงขึ้นมานะคะ ดึงขึ้นมานิดนึง ทีเกี่ยวหน้าตัวที่สี่ มันจะไปกินทีเกี่ยวหลังตัวแรกลายมันก็จะเยื้องออกไป เราจะเริ่มเห็นลายเยื้องแล้วค่ะนะคะ เราถักเยื้องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ ดูให้ดีว่าตรงโซ่สอง มันเป็นเกี่ยวหน้าหรือมันเป็นเกี่ยวหลัง ดูจากลายที่เราถักมาชน ถ้ามันเป็นเกี่ยวหน้า ปิดงานเสียบจากด้านหลังมา ถ้ามันเป็น ขึ้นมา มันเป็นเกี่ยวหลังตอนจบแทงจากด้านหน้าไปนะคะ จนกว่างานจะคลี่ออกมานะคะ พองานคลี่ออกมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง หลังจากที่เราถักลายนะคะ ตั้งแต่แถวที่ห้ามานะคะ แถวที่ห้าแถวหก แถวเจ็ดแถวแปดแถวที่เก้า เราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ ตอนนี้หมวกจะคลี่ออกมาได้เต็มที่แล้วนะคะ วิธีดูว่าหมวกคลี่เต็มที่ไหมดูจากตรงเนี้ยค่ะ ตรงขอบเนี่ย มันจะไม่มี มันจะไม่มีรอยหยักเหมือนตอนที่เราถักตอนแรกนะคะ เราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของพี่พี่ได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ ทีนี้ถ้าจะถักเป็นของเป็นของเด็กหรือหมวกขนาดเล็กลงกว่านี้นะคะ วิธีถักต้องเริ่มตั้งแต่ตรงตรงฐานนะคะ เริ่มตั้งแต่ตรงฐานเลยหรือไม่ก็เปลี่ยนไหมนะคะ เปลี่ยนไหมเป็นไหมพรมเป็นไหมเหลือบค่ะใบมันจะเล็กลงนะคะ แล้วก็ลดหลักลง หลักมันจะต้องหายไปหกนะคะ วิธี ทำ เพิ่มคุณคุณเริ่มตรงนี้แล้วก็เพิ่มมาหลักมันของพี่ตอนนี้มันได้หกสิบนะคะ ถ้าคุณจะทำก็หกสิบลบออกหกนะคะหกสิบลบออกหกต้องได้ห้าสิบสี่เป็นของตัวเด็กโตนะคะลบอีกหกเป็นสี่สิบแปด จะเป็นของเด็กเล็กนะคะ ส่วนใบนี้พี่ถักเป็นของผู้ใหญ่นะคะ ต่อไปเราก็ถัก หมุน ไปเรื่อยๆ นะคะ แล้วหมวกมันจะเริ่มงอลง สิ่งที่จะต้องระวังก็คือตรงจบงานกับตรงเริ่มต้น ตรงนี้นะคะ อย่างแถวนี้ พอมันจบมาเราต้องจำให้ได้ว่าลายเรา อ่ะ จะต้องเป็นหน้าสี่หลังสองเนี่ยค่ะ ตรงนี้มันก็จะจบโดยการที่ถักหลัง พอเราถักหลังเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าไอ้หลัก ไอ้สองโซ่สอง เนี่ย มันต้องเป็นหน้าหรือหลัง มันก็ต้องเป็นหลังค่ะ เวลาจบหลังจบอย่างนี้แทงอย่างนี้นะคะ เวลาจบหลักหน้าแทงข้างหลังมา มันจะย้อนกันนะ อันนี้จบงานเป็นหลังนะคะ เห็นไหมคะ แล้วมันจะลงไปอยู่ข้างหลัง แล้วทีนี้เวลาเริ่ม เราก็ต้องมาดูว่า อ่ะ อันนี้มันขึ้นเป็นหน้าสี่ เราก็ต้องนับย้อน มันจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะ หน้าหนึ่ง หน้าสอง หน้าสาม หน้าสี่ เพื่อดูว่าหลักเนี้ย มันต้องเป็นอะไร หลักนี้มันจะกลายเป็นหลังค่ะ เราก็ถักหลัง อย่านับผิดนะคะ แล้วหลังจากนั้นพอเราถักไปเราจะเช็คลายได้ว่าเราทำถูกไหม เนี่ยค่ะ พอหน้าสาม หลักที่สี่มันจะมากินขานี้ถ้าเราทำถูก อันนี้อันที่หนึ่งที่เช็คนะคะ อันที่สองที่จะเช็คว่าถูกไหม หลังมันจะไปกินขาหน้าไปหนึ่งนะคะ อย่างเงี้ยถูก แล้วมันจะเยื้องไปเรื่อยๆ แล้วพอเราขึ้นหน้า หน้าหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ หน้าหนึ่งมันจะขึ้นที่หลักที่สองนี่นะคะ หน้า หน้าสอง หน้าสาม หน้าสี่ค่ะ มันจะไปกินหลักหลัง อย่างเงี้ยเราทำถูก ถักดึงขึ้นมานิดนึงนะคะ แล้วลายจะนุ่มใส่สบาย แล้วเวลาถักเราไม่ต้องถักแบบอยู่ใกล้อย่างเงี้ย บางคนถักแบบอยู่ใกล้หัวอย่างเงี้ยงานคุณจะแน่น แล้วเวลาคุณใส่มันจะไม่ยืดหยุ่นนะคะ ลองปรับแรงมือดู ตอนนี้เราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความสูงของหมวกตามต้องการค่ะ เราจะเริ่มเห็นเป็นรอยเฉียบหลังจากที่เราถักลายนะคะบนมาตั้งแต่แถวที่ห้านะคะ ถักมาแล้วหมวกมันจะลงเป็นทรงกระบอกแบบนี้ ถ้านับตั้งแต่ตรงที่จุดเริ่มต้นนะคะ จนถึงตรงริมตรงนี้ ของพี่ถักได้ทั้งหมดยี่สิบสองแถวนะคะ ถ้าวัดความสูงตั้งแต่ตรงนี้นะคะ จนถึงตรงก่อนจะเก็บขอบพี่ได้เก้านิ้วนะคะ ขอบเราจะทำแบบพับขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะถักด้านในค่ะ เราเริ่มตรงนี้พอเราพลิกกลับเข้ามานะคะ เริ่มจะถักขอบแถวที่หนึ่ง เราจะขึ้นด้วยโซ่สาม แล้วเราจะถักพอหนึ่งคอหรือถักเอฟนะคะ ลงไปทุกช่องโซ่วนรอบนะคะ พอหนึ่งคอถักแบบนี้นะ พอหนึ่งคอมันจะพันหัวเข็มนะคะ เนี่ยพันหัวเข็มลงไปทุกช่องโซ่ นี่นะคะ มันจะมีช่องอยู่ ถักวนมานะคะ ถักลงไปตรงทุกช่องโซ่เลยค่ะ ตัวที่เป็นฐานเอฟเนี่ยจะไว้พับนะคะ มันมันจะนิ่มกว่า แล้วเดี๋ยวแถวที่สองเราก็จะถักขอบ ขอบเราจะถักด้วยทีเกี่ยวหน้าสลับกับทีเกี่ยวหลังนะคะ ตอนที่เราถักวนวงกลมของเรามีหกสิบหลักนะคะ เพราะฉะนั้นตอนที่เราถักจนครบแล้วเนี่ย นับได้หกสิบหลักพอดี นี่นะคะ ปิดงานแถวนี้ เราจะแทงลงไปตรงนี้นะคะ แทงลงไปตรงโซ่สาม แล้วดึงผ่าน แล้วเราก็จะเริ่ม ถักขอบค่ะ นี่นะคะ พอโซ่สองเสร็จแล้ว เราถักทีเกี่ยวหน้าสลับกับทีเกี่ยวหลังนะคะ ปิดงานทีละแถว ความสูงตามต้องการปกติก็ประมาณสองนิ้วนะคะ นี่เราก็รวบถักทีเกี่ยวหน้าสลับกับทีเกี่ยวหลังค่ะ ถักจากด้านในนะคะ นี่นะคะ ทีเกี่ยวหน้าสลับกับทีเกี่ยวหลังลงไปทุก หลักของของตัว F หรือตัวพอหนึ่งคอที่เราถักไปเมื่อกี้นี้ค่ะ นี่ทีเกี่ยวหลังนะคะ อันนี้ทีเกี่ยวหน้านะคะ แถวแรกจะเป็น F แถวที่สองจะเป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกัน แล้วงานมันจะมาจบตรงนี้พอดีนะคะ เวลาจบตรงนี้ อันนี้มันเป็นหน้านะคะ หลักนี้จะกลายเป็นหลังก็จบโดยการแทงแบบนี้ ความสูงตามชอบนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดงานขอบหมวกนะคะ พี่จะถักทั้งหมดสี่แถวนะคะ แถวที่หนึ่งนะคะ เป็นการถัก F วนรอบ แถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่จะถักทีเกี่ยวหน้ากับที เกี่ยวหลังสลับกันนะคะ แล้วงานจะมาจบตรงนี้นะคะทุกแถวตรงนี้เป็นทีเกี่ยวหน้า เวลาเราจบแต่ละแถวเราจะแทงแบบนี้ทั้งหมดนะคะ อันนี้แถวสุดท้ายค่ะ พอแทงแล้วดึงไหมออกมา ดึงไหมออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อนปลายไหมนะคะ ดึงตรงนี้ออกมา เอาปลายไหม ใส่เข้าไปในเข็มสอด แล้วเราจะซ่อนเข้าไปตรงโซ่อันต่อไปที่ถักเนี่ยค่ะ แทงเข้าไปเลย แล้วก็ดึงค่ะ โซ่มันจะเชื่อมกัน หมวกใบนี้เวลาเราใส่เราพับขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราซ่อนไหมทางนี้นะ ซ่อนไหมทางนี้นะคะ ดันไปข้างหน้าแล้วก็ดึงย้อนค่ะ เพื่อล็อกไหม แล้วก็ตัดเวลาเราใส่นะคะ หมวกเราได้ออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ เวลาเราใส่เราพับขอบขึ้นนะคะ พับขอบขึ้นนะคะหมวกใบนี้พี่ถักจากไหมพรมสองเส้นนะคะ ความยืดหยุ่น ใส่นุ่มอุ่นสบาย เปลี่ยนสี แล้วก็สามารถถักถวายพระได้นะคะ ใบนี้ ลายเก๋ๆค่ะ เป็นลายเกลียวสี่นะคะ แล้วก็ถักโดยการใช้ถักทีเกี่ยวหน้านะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ